ทำศิลปะกันค่ะ อย่างแรกเตรียมนี้ตามนี้ได้เลยค่ะ นี่นะก็ต้องเตรียมนี่กันไกลถาสี อันนี้แล้วก็นูนนู่นนู่นด้วยนะคะ เอาจริงไม่ต้องเอาสีไม้ก็ได้นะคะ วันนี้จะมาสอนต้นซากุระค่ะ อย่างแรกวาดลำต้นก่อนนะคะ อย่างแรกนะคะก็วาดรูปเลยนั้น อันนี้เราจะใช้สีน้ำตาลนิดนึง นี่เราต้องผสมสีนะของตัวเองคือ เรานึกว่าแต่เราผสมอันนี้แล้วเราไปผสมอันนู้นอะมันเท่มากเลยนะทุกคน สีดำนะพี่ก็จะใช้สีดำเพราะตัวของตัวเองก็ชอบสีดำด้วยชนี้เดียวก่อนนะในตรงนี้ ก็จะใช้เดียวหน่อย มันไม่เรียกว่านิดแล้วแหละ ใครที่ไม่ชอบสีดำนะ ก็ไม่ต้องใส่สีดำก็ได้ แต่ด้วยความที่ตัวเองชอบค่ะนะก็จะระบายทับสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะ มันต้องไหลอะทุกคน ดูออกไหมว่าต้นไรต่อไปทำก้านนะคะ ก้านแบบไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลย นี่ มันจะมีแต่ก้านไปนู่นไปนี่ด้วย เอาแล้วแต่เลยทุกคนอยากได้แบบไหนก็ ใช้ได้ค่ะ ทำแบบนี้ให้เสร็จนะคะ อ่าทุกคนเราทำพลาดหน่อยนะ ไม่เป็นไรหรอก เนาะ นี่ทำเสร็จแบบนี้นะคะ ก็ให้ใช้นี่ค่ะ ทำรวมแบบนี้นะเดี๋ยวยางมัดก่อน นี่มัดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เราจิ้มไปตรงสี ที่เราเลือกแบบนี้นะคะสวยนะ แล้วก็แตะไปแบบนี้นะคะที่จริงมันต้องใช้เยอะหน่อย แตะไปเลยนะคะ จนทั่วเลย นี้เสร็จแล้วถ่ายเลยนะคะ นี่นะคะก็ ถ้าทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ ทุกคนจะตกแต่งยังไงก็ได้ แกจะตกแต่งแบบนี้นะคะ อืม เขียนลายเซ็นก็ได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะ บ๊ายบาย